บทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะฮะเป็นหัวข้อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ครูเข้าใจว่าพวกเรานี่น่าจะได้อะไรหลายเรื่องในนี้ คนที่จะสรุปบทเรียนได้ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของพวกเราเองนะลองถามตัวเราเองนี่ว่าเราได้อะไรจากตรงนี้นะอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ครูก็จะย้ำให้เราเห็นว่า คำว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ นะเป็นสิ่งแรกหรือสิ่งที่ติดตัวกับผู้คน ติดตัวคนที่ออกไปสากิจโดยตรง เมื่อไหร่ก็ตามครับ ถ้าเรามีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเนี่ยถึงแม้เราจะทำงานนั้นเนี่ยครับได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าเราอาจจะไม่มีความสามารถไม่ถึงหรือว่ามีความสามารถไม่มากนัก แต่ถ้าสิ่งที่ทำนั้นครับทำอยู่ด้วยบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทำด้วยความถูกต้องมีความตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียรนะมีคุณธรรมได้เจริญธรรมในการทำงานที่เป็นระบบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนเกราะป้องกันพวกเราเอง การมีคุณธรรมได้เจริญธรรมในองค์กรนั้นเป็นหัวใจหลักที่ทํทำให้องค์กรนะครับอยู่ได้เช่นเดียวกัน คนที่ออกไปสากิจการมีคุณธรรมและจริยธรรมก็ถือว่าเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนะเลือกไปฝึกสากิจศึกษาตรงนี้ เพราะว่าอย่างน้อยสุด สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเราที่ออกไปสากิจนั้นเป็นยังไง ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยในสายตาของผู้ที่ประกอบการเขามองเรายังไง แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ เมื่อเราถ้าเราทำดี เรามีคนเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมทำมาได้สำเร็จผลตามเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อตัวคุณเอง พราะหลายคนนะครับไปสากิจศึกษาเสร็จได้ทำงานต่อเลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่คนเป็นคนดีนะฮะเป็นคนที่สังคมยอมรับ และเป็นคนที่องค์กรนะครับต้องการที่จะให้คุณเนี่ยอยู่ทำงานด้วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ฝากพวกเราให้จำแล้วก็ตระหนักเรื่องนี้ไว้นะฮะคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเท่านั้นครับที่จะช่วยเราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างดี ถูกต้องและก็มีความสุขตลอดไปครับ